ก็ก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งให้กับผมหน่อยนะเพื่อนๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วย แล้วก็เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต่อๆไปนะครับผม ใครมีเทคนิคดีๆอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับ ตอนนี้น้ำเงินออกไป 11 แดงออกไป 5 นะครับ แล้วก็ชอบน้ำเงินมากๆ ขอเล่นน้ำเงินไป ไม่ได้บอกนะว่าจะใช้สูตร แต่ขอเล่น ำเงินนะครับน้ำเงินแม่งออกโคตรเยอะเลยอ่ลองเล่นน้ำเงินไปตาละ 500แบบยาวๆดูดิลองเล่นน้ำเงินแบบยาวๆไปเลย ออกแดงก็ยังไงก็น้ำเงินไปเรื่อยๆอ่ะเท่าเดิมไม่เปลี่ยนเบ็ด 500 500ยาวๆไปเลย ตาแรกกลัวไม่รอดแล้วนะแม่โอ้โหสิบจะตองสิบปะเนี่ยเจ็ดแต้มมันสามสวยงามฮะเล่นน้ำเงินยาวๆด้วยทุนเบ็ดไอ้เบ็ดเท่าเดิมนะ 500ยาวๆดูดิ จะได้กำไรไหมน้ำเงินออกดกขนาดนี้ลงไม่ได้วะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยเลยเลยอ่าห้าร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับ อยากมาที่เดียวกับผมอยากได้โปรรับนะครับ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะเพื่อนๆรับโปรรับที่หน้าฝากได้เลยนะครับ เป็นระบบออโต้นะสำหรับสมาชิกใหม่นะครับฝากร้อยรับร้อยเลยนะครับผม มาดูกันต่อครับ งบ1,000 สุดที่เท่าไหร่ท้ายคลิปมีคำตอบเหมือนเดิม เอา้า ทำไมมันสแกนเร็วจัง มันสองแต้มนะ ขอแต้มหน่อย โอ้โห โคตรทุเรศอะเปิดสามมาเอาเจ็ดมาแล้วก็เปิดฝรั่งอะทุเรศมาก ยืนหยัดน้ำเงินยาวๆ ไป ไป น้ำเงินยาวๆครับงานนี้ ส่วนเพื่อนๆคนไหนมีสูตรและเทคนิคอยากให้ผมลองนะ ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะพิมพ์เทคนิคมาด้วยหรือว่าทุนเท่าไหร่ ขอไม่เวอร์วังนะครับไม่ต้องเอาทุนแบบหลักแสนหลักล้านนะเอาแค่หลักร้อยหลักพันหลัก ไม่เกินหมื่นพอเล่นแบบน้อยๆดูบ้างแบบยิ่งหลักร้อยยิ่งดีครับ หลักสิบก็ได้นะ ใช้สูตรไหนก็คอมเมนต์มานะเพื่อนๆเปิดฝรั่งอีกแล้วกูเป็นอะไรกับฝรั่งวะเนี่ยสีแต้มมันสองอ่ะดูดิเออสีแต้ม อ้าวสวยดิเออสีแต้มก็กินได้ แล้วเหรอ เงินยาวๆครับ ทุกคนน้ำเงินยาวๆครับบอกเลย ก็เหมือนใช้สูตรแหละ เปิดไปแล้ว15ตาน้ำเงินออกโคตรเยอะ13ต่อ 6 ห่างกัน 5 รอบตามเงื่อนไขเลย ก็เหมือนใช้สูตรที่เคยเล่นเล่นมาเนี่ยแหละ แล้วสูตรผมที่ได้เล่นมาน่ะ สูตรนี้นะครับ โอกาสได้ประมาณ 70%เลยนะ 70%นะครับ เพื่อนๆลองเอาไปทดสอบดูได้ มันมีได้มีเสียนะ ถ้าเกิดใครเสียก็นั่นแหละอยู่ใน 30%ผมก็เคยเสีย ไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้ตลอดนะทุกคนบล็อกแปดสวยงาม สวยงามสวยงาม สวยงามครับน้ำเงินยาว ๆ ครับกำไรแล้ว 1,000 นะทุกคนลอยลามแล้วลอยลามแล้ว 500 ไปเรื่อยๆ เราไม่ต้องเอาอินนะเพื่อนๆ ไม่ต้องเอาอินครับ 500 เรื่อย ๆ กำไรหนึ่งเท่าตัวแล้ว อยู่แบบสบาย ๆ เลย มาดูกันต่อครับ ทุกท่านเปิดหน้าเก้าหน้าแปดมา โอ้โห ของแม่งหน้าหกเลยวะสองแต้มอีกแล้วอ่ะโอ้โห ลุ้นเสียวอีกแล้ว แม่งหกแต้ม โดนครับมีเรื่องนะฮะมีโดนบ้างมีได้บ้างคะบนกันไปนะครับ ตอนเสียเราก็อย่าลงหัวนะอันนี้บอกเพื่อนๆนะแต่ไม่บอกตัวเอง ตอนได้ก็อย่าชะล่าใจ เพราะว่าต่อตาต่อไปนะครับเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่น้ำเงินจงมาน้ำเงินจงมาน้ำเงินหนา เปิดเช้าว่ะลีลาการลำที่หนึ่งเป็นเลิศเลยนะ โอ้โหน่าฝรั่งแล้วเป็นอะไรกับฝรั่งวะเนี่ยอุ้ยเก้าเก้าโอ้โหเปิดฝรั่งใบแรกมาอย่างเสียว ใบต่อไปเหนือสุดแดนสยาม สวยงามครับพี่น้องครับ ไปครับ เบ็ดเท่าเดิมนะ 500 ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องอัพ ไม่ต้องเปลี่ยนฝั่ง กระดานนี้น้ำเงินแม่งคลองเราก็เล่นไปน้ำเงิน เปลี่ยนแดงเมื่อไหร่ก็หมดตูดเมื่อนั้นครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งให้ผมหน่อยนะเพื่อนๆฝากกดสั่นกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ มาดูกันต่อหน้าแปดมา ฝรั่งมาดิ โอ้โห พอหน้าแปดแม่งไม่เปิดฝรั่งให้วะ โอ้โหสุด อ้าวชนเฉย ชนเฉย มันจะเปลี่ยนลายหรือเปล่าเนี่ย แล้วมึงอ่าเสมอมาแล้วว่ะกลัวแม่งจะเปลี่ยนลายเป็นสีแดงนี่ดิไงดิอ่ะยืนหยัดไปแล้วก็ยืนหยัดต่อไปนะครับ เราอย่าใจอ่อนนะเพื่อนๆ ใจอ่อนนะจ๊ะ สีนี้แล้วยาวๆก็เล่นสีนี้ยาวๆไปครับ เอากำไรอีกสักหนึ่งพันแล้วกัน ขออนุญาตถอนนะ สัก 1,000แล้วกันนะครับ งบ1,000 ได้สัก 2,000 พอแล้ว ตามจริงก็พอตั้งแต่ 1,000 แรกได้แล้วนะ ความโลภไม่เคยปาณีใคร โอ้โหนะหกแม่งหกแต้มเราสี่เปิดมีแต้มเอาฝรั่งมาอีกแล้วอะตอนหน้าแปดไม่เอาฝรั่ง ตอนอย่างเงี้ยควรเป็นเลขเสกเอาฝรั่ง เออ กลับกันไปหมดแล้ว น้ำเงินต่อไปครับสองตาแล้วที่เราไม่ได้ตังสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากได้โปรลับนะครับอยากมาที่เดียวกับผมนะบาคาร่าวอลเล็ตนะครับไปเม้นปักบุญเม้นแรกเท่านั้น รับโปรลับที่หน้าฝากได้เลย สมัครก่อนแล้วไปที่หน้าฝากกดรับแบบออโต้ได้เลยนะครับ ฝากร้อยรับร้อย ไม่เข้าใจทักหาแอดมินได้เลยมาดูกันต่อครับ ตานี้ รอดไม่รอดหน้าห้าเอาสี่มาดิ อ้าวแปดแปดครับ สวยงามครับ ไปได้ต่อครับ ยังไปได้ต่อ ลองยัดดูไหมหนึ่งพันอารมณ์ยัดเริ่มมา ไม่เอานะ เราต้องอยู่ในอุดมการเดิมนะครับ 500ก็500 ยาวๆครับ ขอน้ำเงินอีก 2 รอบได้ไหม จะได้ถอดเลย น้ำเงินอีก2รอบจะได้ถอดเลยนะทุกคน อย่าเพิ่งเอาแดงมาเกะกะนะ น้ำเงินมาก่อนเด้อ น้ำเงินมา ไงน้ำเงินมาเขาเปิดคนรลีลาเลยวะหน้าฝรั่งอีกแล้ว แม่งหน้าแปลก รู้เรื่อง ยังไงก็รู้เรื่อง หน้าฝรั่งอีกแล้ว อุยจังงอยจังงอยน้ำเงิน แม่งออกแดง เย็ดเป็ดงอยแดงออกน้ำเงินอ่ะลองดูอีก500ถ้าตานี้ไม่ได้ ผมปิดคลิปเลยนะ แล้วผมก็พอก่อนพักก่อน เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะ แต่ถ้าอันนี้ได้ก็ปิดเหมือนกันขอนทางเดียวนี่แหละแม่งไม่ให้ขึ้นวะ มันไม่ให้ขึ้นจริง ๆ ขึ้นยากมาก เราไม่ได้อัพด้วยแหละ เล่นแบบสบายๆนะวันนี้ โอ้โหจั่วสิบแม่งสี่เราสองมันหนึ่ง อ่ะ โยนดีมีลุ้น หนึ่ง เสมอโอ้โหสีแดงไอเอเช่โอเคสำหรับวันนี้ คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ ว่าเพื่อนๆงบ 1,000 เสมอเท่าทุนครับอยู่ที่1,000 เหมือนเดิม เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับตอนแรกกำไร1,000ไม่ยอมลงเองนะ ก็ใครอยากตามมาที่เดียวกับผมนะครับบคาร่าเว็บตรงไปที่เม้นปักบุญเม้นแรกเท่านั้นนะเม้นอื่นไม่รับประกันไม่คอนเฟิร์มไม่รับผิดชอบด้วยนะ รับโปรรับที่หน้าฝากได้เลยนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ทุกคนที่รับชมจนจบจบคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลย สั่นกระดิ่งไว้เลยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกท่าน